เออมาครับผม ดอกใหญ่ออกมาหนึ่งดอก เออมา ต่อเนื่องกันไปดีครับผมนะหกพันหกร้อยโอ้โหท่านผู้ชมมันสู้กันยาวจริงๆ ว่ะเกมหนังเงือกเนี่ยท่านผู้ชมนะนี่ขนาดปรับเบ็สี่ร้อยนะ เสี่ยงเยอะไปเลยฮะ แต่ก็ยังดีนะเข้าดอกใหญ่มาแล้วจ้าหนึ่งรอบมะพอใจชื้นหน่อยนะ บวกตอนนี้ก็คือบวกมาหนึ่งหมื่นแล้วท่านผู้ชม นะ อยู่ในมือเนี่ยล็อกไว้มาอีกหนึ่งรอบว่าไงจ้าโอ้โหสเก็ตเตอร์ ตัวที่สามมีไหม พอจะได้ลุ้นไหมสเกตเตอร์มาอีกหนึ่งตัวมา โบบะเฮ้บโอ้โหอ่ะมาครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะยินต้อนรับนะจากเข้าสู่นะช่องเฮียต้นชาแนลนะครับผมในช่องทาง YouTube แล้วก็เฮียต้นสเตตฟัดในทางในกลุ่มแอปแบนด้วยนะท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะ แล้วก็อย่าลืมเก็บเก็บโค้ดลับอัปเดตเอ็กท่านผู้ชมฮะ นะโค้ดลับอย่าลืมนะครับผมมีทั้งหมด 4 ชุดนะ บอกเลยแล้วกันท่านผู้ชมฮะ ไม่ครบ4 ชุดไม่ได้นะเพื่อนๆบอกเฮียทำไมหาไม่เจอเลยวะบ่นกันในกลุ่มแอปแบรนด์ระงมเลยนะท่านผู้ชมฮะ ถ้ากดสกิปข้ามเนี่ยเจอยากจริงท่านผู้ชมเพราะว่าคนรับมันจะโผล่แค่ไม่กี่วิเท่านั้นนะครับผมก็เอาอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะ ผมจะบอกเลยเทคนิคง่าย ๆเลย ไม่ต้องทำอะไรมากนั่งดูเลยแป๊บเดียวนะครับผมโดยไม่ต้องกดข้ามอ่ะแป๊บเดียวนะ หรือว่าอ่ะผมจะบอกสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับผมดูทาง ช่องทาง YouTube ใช่ไหมในในช่องของผมเนี่ยนะในเฮตต้นชาแนลเนี่ยท่านผู้ชมฮะ พอท่านผู้ชมกดดู ถ้าท่านผู้ชมไม่ดูเพื่อความบันเทิงอยากเก็บโค้ดลับจริงๆ ให้ไปเพิ่มสปีดของทางด้าน อ่าวิดีโอในช่อง YouTube นะเพิ่มเป็นอยู่ใช่ไหมมันจะมีเพิ่มสปีดได้อะเพิ่มสปีดลดสปีดนะทำให้คลิปมันเร็วๆ จะคูณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมแต่เชื่อผมเถอะนะเพิ่มสปีดขึ้นอีกสัก 0.5 ก็พอนะมันก็จะเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมฮะรับรองว่า ไม่น่าเบื่อแน่นอน ทนฟังเสียงแบบมันจะเสียงบีบีนิดนึงนะ เออถ้าแบบสปีดคลิปเนาะ โอเคท่านผู้ชมครับ ยังอยู่ที่เกมอ่าโมเมนต์ริชครับผมนะ หรือว่าเกมนางเงือกนะนางเงือกพารวยนะครับผมนะ ก็เป็นอีกเกมที่เพื่อนๆในกลุ่มเขาพูดถึงการไม่ได้บอกว่าเฮียต้นมาเล่นหรอกแต่ว่าเอา้าผมก็นึกว่าเออมันมีเกมนี้ด้วยนะครับผมของด้านของทางด้านค่าย PG เขานั่นแหละนะครับผมเกมนางเงือกนะเป็นสล็อตแบบแถวสามเหลี่ยมนะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันนะ ว่าจะเป็นยังไงสำหรับเกมเมอร์เมดนี้โอ้โหล่าสุดก็คือผมปรับเบรไปที่ 400 แล้วก็เนี่ยฮะแต่โป้งปังซัมบาราซัมบราเฮมาเลย นะครับผมสองพันสองหมื่นแปดพันนสสี่ร้อยหกิบะเข้าวีสปินมาหนึ่งรอบ อ่ะ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มความเสี่ยง ที่จะกดเล่นลงไปท่านผู้ชมฮะ เอามาครับผมนะ หน้าตาผมมีอยู่ที่ห้าพันหนนึ่งร้อยะสสี่ิบหกก็เดี๋ยวกดรางหน้ากระทานกดทิ้งไปก่อนท่านผู้ชมนะครับสักสี่ห้าหมุนเดี๋ยวว่ากันนะออจะกดออโต้สปินนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เทอร์โบนะเทอร์โบสปินมันจะได้รวดเร็วนิดหนึ่งโอ้โหค้างคาวกินกล้วยนะมันไม่ใช่ค้างคาวเนี่ยปลากระเบนโอ้ค้างคาวอะไรอยู่ในน้ำมาเลอะเทอะเฮียต้นเนี่ยเอาไปครับผมนะ ล็อกไว้มาอืมอันนี้คือกดทิ้งไว้ก่อนนะ ปรับเบ่ยน้อยๆก่อนนะท่านผู้ชมฮะไม่รู้เป็นไรผมกดทิ้งแล้วรู้สึกสบายใจแค่นั้นเองไม่ได้มีเหตุผลส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับผมนะ แค่กดแล้วแบบสบายใจก็ค่อยมาอ่าออโต้สปินหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไป หรือจะไล่เบ็ดไล่สปินนะเพิ่มเดิมพันอะไรก็ว่ากันไปนะ โอเค มาเรียบร้อยสี่ห้าหมุนผ่านไปนะโดยประมาณนะคร่าวๆท่านผู้ชมฮะก็ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เอาอย่างนี้ ปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยกันเพราะว่าตาที่แล้วเนี่ยผมเล่นเบ็ดน้อยๆ แล้วแบบ แต่งมาทีหนึ่งไม่คุ้มค่า ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลานะท่านผู้ชมครับผมขอยัดปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะครับ ผมทุนมีอยู่ประมาณห้าพันนะ โดยประมาณนะคร่าวๆประมาณนี้นะผมตีกลมๆนะครับ แล้วก็ขอยัดออโต้สปินไปที่สิบหมุนตรงนี้จ้าแม่ลุย มาดูกันครับผมนะท่านผู้ชมยังลุ้นให้มันแตกดีอยู่นะยังลุ้นอยู่อ้าวนี่ไงสวยมาแล้วจ้ะอืม เออแตกหนักสักหนึ่งรอบหรือว่าเข้าฟิลิเป็นส์มาก็ดี แตกหนักสักหนึ่งรอบมา มาน้ำ สวยครับผมหนึ่งสองสามเข้าอยู่แล้ว นั่นหลับไป กล่องสมบัติแถวสามว่าไงจ้ามีตัวต่อไหมหนึ่งสองว่าไงไม่มีตัวต่อโอ้โหขัดลาบขัดโชคเหลือเกินนะผู้ชมอะอ่ะ ถือว่าแต่คุ้มค่าอยู่นะครับผมปรับไปที่เบ็นหนึ่งร้อยแล้วแต่สามพันเก้านะคอมโบนี้ไปฮะสวยจริงทั้งหมด สามพันเก้าร้อยห้าสิบสี่นี่คือนะเล่นเบ็ดหนักหน่อยนะท่านผู้ชมถึงบอกว่าผมไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับความเสี่ยงมันสูงเหลือเกินท่านผู้ชมนะครับให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะ อยากให้ต้นเล่นเกมไหนให้ดูนะครับผมบอกมาได้นะในทางกลุ่มแอปแบนหรือว่าทางด้านใต้คอมเมนต์นะของช่องนี้แหละช่องเนี่ยต้นชาแนลนะทางช่องทาง YouTube นะครับก็เดี๋ยวจัดให้แน่นอนไม่เคยขาดใจจัดให้ตลอดอยู่แล้วนะหรือไม่เข้าใจนะครับผมว่าเกมไหนเล่นยังไงสัญลักษณ์ต่างมีความหมายว่าอย่างไรนะสัญลักษณ์ซิมโบของแต่ละ เกมท่านผู้ชมครับมีความหมายแตกต่างกันไปตัวคูณก็แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆหลายท่านเลยที่ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้ต้นมาอธิบายให้ฟังเนี่ยบอกได้เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะ เดี๋ยวจะทำคลิปแบบอธิบายแต่ละเกมให้ดูเลยก็ได้นะพร้อมกับลองลองเทสเทสเซิร์ฟเซิร์ฟเล่นกดสเปนให้ดูเลยด้วยนะครับผมรายละเอียดเกมเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนะก็แนะนำมาได้นะต้นจัดได้ให้แน่นอนนะครับโอเคไปอีกสักสิบหมุนท่านผู้ชมไปฮะ ยังไม่เปี้ยงป้างนะ ตอนนี้ก็ยังบวกแค่ประมาณสามพันอยู่นะท่านผู้ชมอะยังไม่เจอดอกใหญ่ดอกเปี้ยงป้างทุกทีม่ใช่จะดันไปถึงได้เบ็ดสี่ร้อยอีกเหรอทีนี้เอานะถึงจะเจอเจอความอลังการเนี่ยต่อไปเนี่ย โอ้โอ้แตกดีใช้ได้นะ เกมนางเงือกครับผมท่านผู้ชมนะเมอร์เมดเมอร์เมด นะ มันจะเป็นรูปนางเงือกเลยแหละสวยๆเลยแหละนะรูปหน้าเกมเนี่ยท่านผู้ชม เกมเมอร์เมดริชนะครับผมผมไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมนะนะ ออกเสียงผิดก็ประทานอภัยด้วยแล้วกันนะไม่ได้จบนอกนะท่านผู้ชมนอกเมืองอะจบอยู่ท่านผู้ชมอ่ะไปครับผม โอ้โห กล่องสมบัติมาหนึ่งรอบแล้วบวกสามร้อยไป เออมาก็ยังดีนะ สัญลักษณ์วายตัวนี้ที่เป็นรูปหอยมุกตรงนี้นะสิงทองนะท่านผู้ชมฮะมันจะหมุนไปทุก อาสปินมันจะเปลี่ยนตำแหน่งว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ มันจะเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะขึ้นอยู่กับว่า มันจะสุ่มไปตรงไหนนะ มีโอกาสที่จะนะ ต่อเขาเรียกว่าอะไรต่อลายของตัวสล็อตอะนะครับ ถ้ามาแถวแรกๆนี่มีก็มีโอกาสต่อลายได้เยอะหน่อยนะ ถ้าแถวหลังๆ ก็ห่างไกลความเจริญถึงยากท่านผู้ชมนี่มาหนึ่งสองสามเข้าแน่นอนอยู่แล้ว โอ้โหถ้าไม่ใจร้ายเกินไปอีกหนึ่งรอบ ขอสักหนึ่งดอกโอ้โหได้น้อยจัดเลยเชื่อมแค่สามแถวท่านผู้ชมเอ้ย นะบุญมีแต่กรรมมันบังจริงๆ มันต้องดันแล้วท่านผมท่านชม นะเออกดมือครับขออนุญาตกดมือเอ้าเออมาเอาเกลือนะชักจะเกลือนะท่านผู้ชมฮะไม่นำไม่ลื่นทำตามนะครับอืมอ้าวพอได้มานิดหน่อยแล้วแบบเกลือเลยนะทีเนี้ยเอาจะไม่แจกเลยเลยเอ้ย เออ เออมาครับผมดอกใหญ่ออกมาหนึ่งดอก เออ มา ต่อเนื่องกันไปดีครับผมนะหกพันหกร้อย โอ้โหท่านผู้ชมมันสู้กันยาวจริงๆว่ะ เกมนังเงือกเนี่ยท่านผู้ชมนะนี่ขนาดปรับเบสสี่ร้อยนะ เสี่ยงเยอะไปเลยฮะ แต่ก็ยังดีนะเข้าดอกใหญ่มาแล้วจ้าหนึ่งรอบนะพอใจชื้นหน่อยนะ บวกตอนนี้ก็คือบวกมาหนึ่งหมื่นแล้วท่านผู้ชม นะ อยู่ในมือเนี่ย ล็อกไว้มาอีกหนึ่งรอบว่าไงจ้าโอ้โหสเก็ตเตอร์ตัวที่สามมีไหม พอจะได้ลุ้นไหมสเก็ตเตอร์มาอีกหนึ่งตัวมาโบบะเฮ้บโอ้โห มา 9,660 นะ ดอกนี้สวยฮะไปขอยัดกดมือไปอีกนะ รอบก่อนกดมือมันเข้านะ รอบนี้ไม่เข้าวะ เออ มีต่อไหม โอ้ย พระเจ้าช่วยกวยทอด มาล็อกอีกหนึ่งตัว เออ เอาโอ้โห ท่านผู้ชมอะ มัน มัน เบ็ดเยอะอะ แล้วมันโอ้ยคือ ไม่เนี้ยโอ้สถานการณ์เริ่มแล้วครับผมท่านผู้ชมเริ่มเกลือแล้วความเกลือเริ่มมาเยือนแล้วเสิร์ฟถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนฮะ นะเริ่มไม่อุ่นใจแล้วผมว่าผมเบ็ดหนักด้วยนะเบ็ดสี่ร้อยนะเอามาเพิ่มอีกพันสองมาคูณห้ามเออ มาน้ำขึ้นมาเจ็ดพันเอาเรื่องเบื้องแตกครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผมนะสวยงามพระรามแปดจัดไปครับผมโอเคนะฟีสปินไม่เข้าอีกเลยฮะไม่ได้เฉียดเลยคือแบบเฉียดอยู่ครั้งเดียว ท่านผู้ชมฮะไม่มีวี่ ไม่มีแววที่ที่มันจะเข้าแบบเต็มๆเลย แต่ก็ถึงถือว่าแตกนอกก็ดีได้ระดับหนึ่งดีทว่าเก็บได้แล้วก็นะปรับเบรไปถึง 400 โอ้ใจหายใจฟ้ามท่านผู้ชม นะโอเคนะผมก็กำไรพอสมควรแล้ว ผมพอใจแล้วนะท่านผู้ชม แค่นี้แหละ นะครับผมเดี๋ยวรอบต่อไปเพื่อนๆที่ถามถึงเกมค็อกเทลเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นสนุกนะอาจจะไม่ได้เปี้ยงป้างดอกใหญ่โตอะไรมากมาย แต่ว่าเก็บกินได้เรื่อยๆ นั่นเองนะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมสำหรับเกมค็อกเทลนะส่วนเกมนี้นะครับผมเมื่อเมรีดยนะ หรือว่าเกมนางเงือกนะผมขอลาไปก่อนตรงนี้นะเจอกันในรอบต่อไปแล้วกัน สำหรับเพื่อนๆที่รอเกมค็อกเทลจัดให้ในรอบต่อไปทันทีทันใดเลยจ้ะนะครับผมนะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันท่านผู้ชมนะในช่องทาง YouTube รวมถึงในกลุ่มแอบแบนนะช่องทาง YouTube ก็ช่องนี้แหละ นะครับเฮียต้นชาแนลนะไม่เจอก็เสิร์ชได้เลยกดกระดิ่งนิ้งติ้งไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆ นะครับผมเทคนิคดีๆ นะ เอามาแชร์กันได้นะนะ เดี๋ยวเจอกันนะในกลุ่มแล้วกันต่อไปนะผมเจ็บคอขี้เกียจพูดแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันในกลุ่มแล้วกันนะครับ ผมสวัสดีครับ